เรามาดูโจทย์โอเน็ตนะครับคณิตศาสตร์ม .3 ปีการศึกษา 2560นะครับ อันนี้ข้อที่1นนะครับ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลบเศษส่วนนะครับ อันนี้แต่ว่าเศษส่วนอันเนี้ยตัวส่วนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะครับ แต่เราก็จะทำแก้ปัญหานี้โดยการใช้หลักการลบเศษส่วนปกตินะครับ ก็คือต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับ ตอนนี้ยังไม่เท่ากัน ครับเดี๋ยวเราเขียนโจทย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับ ก็จะเป็นอันแรกนะครับ ก็จะเป็น7ส่วนนะครับ ตัวส่วนก็จะเป็น2คูณ3ยกกำลัง2นะครับและคูณ 5 ยกกำลัง2นะครับ ลบกับเศษส่วนอีกตัวนึงนะครับ ตัวด้านบนเป็น1นะครับด้านล่างเป็น 2 ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง2คูณ5 อันนี้เราไม่ต้องหาค่านะครับ ว่าผลคูณออกมาได้เท่าไหร่ แต่เราสังเกตดูนะครับว่ามีตัวไหนไม่เท่ากันบ้างอย่างเช่นอันนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นเลข2เฉยๆใช่ไหมครับ แต่อีกตัวหนึ่งจะกลายเป็น2ยกกำลัง2เนี่ยไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็5ยกกำลัง2นะครับ กับ5ตัวนี้ไม่เท่ากัน อ่ะตอนนี้เราจะทำให้ตัวส่วนนะครับ เท่ากัน โอเคเราก็จะคูณนะครับ คูณเข้าไป อย่างเช่นสังเกตดูที่เจ็ดนะครับเจ็ดส่วนสองคูณสามกำลังสองคูณห้ากำลังสอง ตอนนี้เราจะทำให้สองเนี่ยเป็นยกกำลังสองเท่ากันนะครับ แสดงว่าเราก็ต้องคูณสองทั้งเศษและส่วนนะครับ ก็กลายเป็นเจ็ดคูณสองนะครับ คูณตัวเศษไปแล้วนะครับ ก็ต้องคูณตัวส่วนด้วยจำนวนเดียวกันก็คือสองใช่ไหมครับ กลายเป็น 2 ยกกำลัง2นะครับ เพราะว่ามี2คูณกัน2ตัว คูณกับ3ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง2มาดูด้านขวานะครับ ด้านขวาเนี่ย เราก็ต้องทำเลข5นะครับ เลข 5 ให้เท่ากัน ต้องเป็น 5 ยกกำลัง2ถูกไหมครับ เราก็แค่คูณ5เข้าไปทั้งเศษและส่วน คูณตัวด้านล่างนะครับ ด้านล่างเนี่ยตัวอื่นเหมือนเดิมนะครับ สองยกกำลังสองคูณสามยกกำลังสองตอนนี้คูณห้านะครับห้าต้องกลายเป็นห้ายกกำลังสองจะสังเกตดูว่าตอนนี้ตัวส่วนเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับ เท่ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการ บวกลบเจ็ดส่วนปกติเลยนะครับ ดูด้านบนก่อนนะครับ เป็นเจ็ดคูณสองนะครับได้ส4ิบี่และหนึ่งคูณห้านะครับ หนึ่งคูณห้าตรงนี้ก็เป็นห้าถูกไหมครับ แต่ว่าต้องเชื่อมกันด้วย ลบ ก็กลายเป็นสสิบี่ลบห้าตัวส่วนเนี่ย เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับ เราก็เขียนใช้ร่วมกันได้นะครับคราวนี้หาค่าเลยก็ได้นะครับสองยกกำลังสองนะกลายเป็นสี่คูณสามยกกำลังสองคือเก้านะครับ คูณกับห้ายกกำลังสองคือยี่สิบห้านะครับแล้วก็หาค่าได้เลย ใจมาดูค่านะครับ ด้านบนนะครับ ลบกัน ลบกัน14ลบ5นะครับได้เท่าไหร่ครับลองคิดดูก่อน14ลบ5ได้9นะครับ ได้9ตัวส่วนนะครับ คราวนี้จะยังไม่คูณนะครับ เพราะว่าจะเห็นว่ามันสามารถตัดทอนนะครับ ให้มันน้อยลงได้นะครับ เราจะได้ไม่ต้องคำนวณเยอะ ตัวล่างเป็น4คูณ9คูณกับ25 เราเห็นว่าด้านบนตัวเศษเป็น 9 นะครับ ตัวส่วนก็มี 9 อยู่ตัวหนึ่งเราใช้เลข 9 นะครับ หารทั้งเศษและส่วนได้เลยนะครับ หารข้างบนได้ 1 หารข้างล่างได้ 1 นะครับ ตอนนี้ก็เศษส่วนของเราก็จะได้ค่าเป็นด้านบนเป็น 1 นะครับ ตัวเศษเป็น 1 ด้านล่างเป็น 4 คูณกับ 25ถูกไหมครับ4คูณ25 ก็คือ 100 นั่นเอง กลายเป็น 1 ส่วนด้วย 100งรอนนี้เราไปดูในช้อยนะครับ ในช้อยของเราเนี่ย จะเห็นว่าไม่มีเลยนะครับ 1ส่วน100เนี่ยไม่มี แสดงว่าเราต้องตอบเป็นทศนิยมนะครับ1ส่วน100 เนี่ยจะเห็นว่าตัวส่วนมี0อยู่2 ตัวนะครับ 2 ตัว เราจะได้ทศนิยมกลายเป็นทศนิยม2 ตำแหน่งนะครับ ก็คือ 0.01นะครับนี่2ตำแหน่ง เราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับ ก็คือ0.01 ไปดูในช้อยนะครับว่ามีหรือเปล่าช้อยอยู่ที่ ข้อ 4 นะครับ ข้อนี้ตอบ